ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเขาสีบอแมนว่าอัดไปแบบ 6 บาทสิบห้าบาทเนี่ยกับสี่มันสองเทียสามเทียกระเบิดแล้วเนาะค่ะเขาก็ค่อยๆ เล่นไปเนาะเพราะว่าโลมาดิมันเป็นเกมที่โอ้โหเฮียอย่างว่าเมื่อกี้โบนัสสามอันมา แต่ว่าบ่เขาเออโลมามันเป็นเกมที่เล่นแบบเลี่ยง ไหม่ไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะ ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปสำหรับคนที่ มักกดเองเน้นแบบเล่นเองอย่างเสียโลมาแนะนำเลยเนาะค่ะ รู้สึกว่ามันมวนเนาะ ตอนแรกหนูนะว่าสิไปเล่นโลมาเองเนาะ เอาไปเอามากับแบบหนูนะเล่นบ่ได้อะ เล่นบ่แม่นว่าเล่นบ่เขาเด้มันเข่าโลมาเองอะแต่หนูนะเล่นแล้วหนูนะวินเนาะค่ะแบบภาพมันฟุดฟัดฟุดฟัดแบบเนี่ยงดอก เบื้องหลบแบบเวียนหัวเนาะก็เลยว่าเออกลับมาเล่นโลมาคือเก่าก็ได้วะโลมาธรรมดาเนี่ยแล้วเนาะโอเค อมโบ2เข่าอังุนมาค่ะคอมโบ3โอ้โหเจ็ดบาท มาว่ะตอนนี้ 10 บาทแล้วเนาะคะ่ะ32ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอ้โหโบนัสฟันสิงโตเข่าไม่บาทนี่อย่างวะโอเค มาลาสิงโตกันค่ะอันดับแรกกลางเลยค่ะโอเคได้ดาบค่ะโอ้โหโดดหักโดดก็ไส้ค่ะ โอเคดาบอยู่ โอ้โห โดดอีกอย่างวะอ่ะโลสามอันบ่ต้องเลือกก็ได้แล้วค่ะห้าเป็นแบบที่โอเคต้องไปขวาแล้วค่ะ โอเคดับคู่โอ้โหโดดอีกแล้ว โดดอีอย่างวะ เออดับอยู่ โอ้โหมาถือจักอันเลยได้เนี่ยบ้างวะเลือกได้โล่โอ้โห บัญยัตในโลมันขึ้นมาโดดลงเห็นไงวะ เออดาบมาโอเคโอ้โหฟันถึงดาบเดียวก็เอามาบวกมาสิบห้าบาทเนาะค่ะได้บิ๊กวินโอเคบอสตีคืนน้ำโอเคยังได้ดาบอีกอยู่โอ้โหโดดโดดเก่งแบบลบเก่งอีหลีเออดาบคู่มาโอ้โหโดดอีกแล้วอย่างวะโอ้ได้โลสรุปแล้วเนาะค่ะ ได้โลสามอันละกะดาบเดียวอันนึง ได้มา28บาทหา10ตังค์เนาะค่ะโอ้โห สภาพหาสิบแล้วไปค่ะ 3 บาท ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะไม่ต้องเฝ้า โอ้โห แถวหนึ่งหกบาทแล้ว่ะสวยงามค่ะ61แล้ว ไปค่อยๆขึ้นไปเนาะ เล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับเกมโลมานี่อยากหายใจเย็นว่าต้องแบบใจฮอนว่าไปเฝ้าไซยังสั้นนังสี่ กะมีคนแนะนำมาแล้วค่ะว่าให้ร้องเล่นแบบเอ่ออย่างวะบอบอใส่บอใส่เทอร์โบหนูนาว่ามันกับเขาดีเนาะค่ะ แต่ว่าหนูนาว่าแบบใส่เทอร์โบมันแบบเลินมวนกว่าไหมมันตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเลยเสียโอเคมาอีก2บาทโอเคค่ะเดี๋ยวลูนากอะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตแล้วกบช่องสล็อตเซียนทอมวีหนึ่ง กะเข้าไปกดติดตามได้เลยเนาะแล้วกะเดี๋ยวนูนะสิทิ้งลิงก์เทเลแกรมไว้ให้ใต้คลิปกะสามารถกดเข้ามาได้เลยเนาะ เดี๋ยวเฮาสิ มีกิจกรรมมาแจกกันสู้มือเลยกะมือนึงกะหลายรอบอะแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะค่ะ เพราะว่าคนกะเล่นหลายคือกันเท่ากับมาจัดไห่กันเรื่อยๆ โอเค มาค่ะเก้าสิบบาทแล้วสิบบาทเท่านั้นโอ้โหลดลงไปเรื่อยๆเลย เออสามบาท โอ้โห สภาพยากงากเลย 30 บาทไต้ขึ้นมาร้อยนึงเนี่ยสวย ต้องเลือกเวลาเล่นดี ๆนะเนาะค่ะ โอเค เออ 10 บาทป่ะโอ้โหมาแบบซีได้แค่36 บาทแค่แค่มาว่าองุ่นโอเค สวยงาม4บาท โอ้โหบ่เขาฟิลปินนี่อย่างวะแต่ว่าได้บิ๊กวินแล้วค่ะ ได้มาหา 10 บาท โอเคปรับใหม่เลยค่ะ เป็น6บาทตามสูตรของเขาค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ30 บาทนี่กะ ถือว่ายากยางแหงเลยยังยากเลย เพราะว่าการที่เล่นโลมาเราแบบใส่ทุนหน่อยๆอ่ะบ่แม่นแค่โลมาทุกเกมโอ้โหหาสิบหกเอียงมาวะ เห็นแวบๆว่าหันมงกุฎเซียนเนาะค่ะเ้อยหกสสามโอ้โหสิบหกบาทเล่นโลมานี่เอ่อบ่าเปนแค่โลมาอะทุกเกมเลยใส่ทุนลอยนึงนี่หนูนะ คิดว่ามันยากนะในการไตตะวาสามารถเทได้บอ สามารถเทสได้นะคะแต่ว่าเขาต้องเลือกเวลาเล่นกันดีๆโอ้โหอย่างมาว่ะเบื่งเหรอคาแต่ว่ารอยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วค่ะ เวลานี่สำคัญมากแล้วค่ะ กับสล็อตสล็อตนี่คือเวลาเล่นนี่คือสำคัญที่สุดเลยสุนะคิดว่านะ เราอะเรามากก็เป็นสูตร สูตรกับเวลานี่มันต้องแบบสัมพันธ์กันน้ำเออ มาแถวนึงโอเคค่ะ 30บาทเนาะค่ะ ้ขาดอีกสามบาทนึง เออหกบาท ไม่นี่อย่างวะไม่ได้จะเทียมาค่อยๆเลี่ยงไปเรื่อยๆ เนาะค่ะ เพราะว่าจังไหนมันกะเอ่อแตกตีอยู่แล้วโลมาลองสังเกตบางเลยโลมากับพี่จีกดใส่กันอะบาทบาทหนึ่งของพี่จีนี่เบิร์ดย่างไว้เลยทุนลอยหนึ่งซ้ำกันบาทหนึ่งซ้ำกัน ลองกดใส่กันนึงได้เลยเนาะค่ะสำหรับเกมโรมากับพีซีเออพีซีบาทสวยงาม ได้แล้วมาได้เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะค่ะ โอเคสี่บาทแต่ว่าหนูนะกะบ่ได้ว่าพี่จีมันพ่ดีเนาะเพราะหนูนะก็เล่นพี่จีด้วยกัน มันได้หลายอะ่ะโอเคลับไม่สิบหาบาทเนาะค่ะ พี่จีกับบอแมนว่ามันพ่ดี มันก็ดีแต่ว่าเขาต้องแบบ เล่นสูตรให้มันแบบเป๊ะอีหลีอะพี่จีอ่ะ หากเทียบกับโลมาคือ เปิดมาปุ๊บใส่ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องแบบสูดเอียงหลายไม่กับบ่หนักแข้งเนาะค่ะหมุนกับแบบพีเสียงตักแตกตักแตกอ่ะมันมวนอ่ะที่จีฮาสมุดปิดเสียงเพลงไปคือหายไปเลย นั่งเทียนหนูนะกับการฟังเสียงเพลงมันเนาะก็ไลยปิดทิ้งไป เออเจ็ดสิบบาทป่ะสวยงาม มา ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสามร้อยแล้วเออยี่สิบบาท อ้โหเขาท่านได้เข่าฟีสปินเลยดิเนาะนี่อย่างวะื่อเข่าเลยบอกโอเค โอ้โหเมื่อวะเริ่มบูดแล้วนะคะแถวนึงแต่ว่าแถวนึงแบบพวกโล่กับองุ่นเนี่ยดูนะคิดว่ามาดูนะ โล่องุ่นใจกัน เห็นบอกโอ้โห เอาหุ่นไม่ก็สวยงามเมื่อกี้ได้โลเนาะค่ะบิ๊กวินค่ะ 175บาท ถึงมาคือละ400แล้ค่ะค่อยๆไต่ไปว่าต้องเฝ้าด้วยค่ะ เออลอยหาบาทเห็นปะมาอีกแล้วมีห้าสิบบาทเนาะค่ะ ค่อยๆ กดไป เออแปดสิบแค่ๆเมาอ่ะ ได้เปลี่ยนมาอีกแล้วเนาะค่ะ เป็น 30 บาท โอเค โอ้โหสามร้อยแปดสิบเนี่ยงวะแตกเรื่อยๆเลยนะค่ะ เขาย่างดีเลย กะเลือกเวลาเล่นกันดีๆนะนะขอแนะนำเลยว่า เวลาเล่นนี่สำคัญร้องหาเวลาที่จะของมักเนาะค่ะ แล้วกะร้องเล่นหนึ่งโอเค เออก็สิบบาท เฮ้ยจับฝานว่ะเอาหมุนมาอีกสวยงามขออีกครั้งนึง เออมาละโอเค มาพีซซ่าปิ้งเขาลงแล้วค่ะ 350 บาทนะคะหนูร้าได้เปลี่ยนใหม่เราแท้ๆละแต่ว่าต้องล้อออกฟิสปินก่อนเนาะเออเอาหุ่นได้อีก สวยงามขอโลดิโอ้โหได้ยุได้ยุมาได้โลยุสวยเออคอมโบสิหนาจะมีฟีในฟีเนาะของโรมาแต่ว่ามันบ่มีไหม สวย โอ้เออ มาเอาอุ่นดิบวกตกอีก โอเค ค่ะ บวกมาี่ร้อยเจ็ดสิบาท เดี๋ยวหนูนะขออนุญาตปรับไม่เนาะคะ่ะ เป็นิบอ่ะดั้งที่เคยบอกไว้เนาะคะ่ะว่า หากขึ้น โอ้โหอย่างวะสสอองร้ยี่สิบหากสมมติว่าเขาขึ้น 1,000 แล้วเขาสิปรับไม่ เป็น 60 บาท เฉพาะตอนที่เขากดเองเขานั่นเนาะคะ่ะ หากสมมติว่า เออเขา เขาใส่ออโต้เทอร์โบเขาสีบอสไซ60บาทที่ใส่เป็น7าบาทแทนเนาะโอเค40 บาทเฮ้ยโลอะสวยนะคะกะเมื่อนี้หนูนะขอเล่นบ่หลายก็แล้วกันเอาบ่หลายก็แล้วกัน เพราะว่า 30 บาทขึ้นมาหอดพันได้นี่โคตรยากเลยนะ เดี๋ยวมันสิใส่เวลาโดนเนาะค่ะขอเป็นแบบแป๊บๆก็แล้วกัน เออสามหกสิบบาทเดี๋ยวเฝ้าเขาเฝ้าอ่องก็ค่ะ เลนลากโดนๆนี่หนูนะไม่ค่อยในน้ำมันไหนเนาะโอเคมาซิปหากเลนลากโดนๆนี่ต้องมีเป้าว่าสิเอาเท่าไหร่อ่ะ เพราะว่าเอ้ยหกสิบหกร้อยบาทนี่เหรอวะ เป้าเขาต้องตั้งไว้เนาะค่ะคะสมมติว่าเหรียญอนหรือว่าเซาหนีมีโอกาสที่มันจะดึงขึ้นเบิดเนาะอือหือหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท โอเคค่ะ เดี๋ยวหนูนะขออนุญาตเซาซัมนี่ก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าหนูนะได้มา3,000 บาทเนาะค่ะจาก 30 บาทเท่านั้นค่ะเล่นในเบื้องเราเนาะค่ะวิธีเดินไม่ก็สามารถเอาไปปรับใส่กันได้ส่วนเวลาเล่นกะร้องไปร้องไปหาเล่นเองเนาะค่ะว่าเล่นเวลาใดจังสิเขาดีสำหรับ ไม่สามสิบบาทนี่หนูนะเอ้ยบริเวณไม่สามสิบดึ้นสามสิบหนูนะขออนุญาตบ่บอกเวลากันแล้วกันนะคะขอเก็บไว้เรียนเองกันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวจังไหนมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ